ในงานนำเสนอบางครั้งเราสามารถที่จะนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของการสรุปในรูปแบบของแผนภูมิหรือว่าชาร์ตได้นะครับ ซึ่งในโปรแกรม PowerPoint ก็เช่นเดียวกัน เราสามารถที่จะสร้างแผนภูมิขึ้นมาได้ซึ่งแผนภูมิที่สร้างก็จะมีรูปแบบต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิแบบคอลัมน์ แบบลายแบบพายแบบบาร์นะครับก็เราสามารถที่จะ แทรกเข้ามาได้ วิธีการแทรกแผนภูมินะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็ไปที่แท็บเมนู insert ด้านบนเหมือนกัน เมนู insert แล้วก็เลือกเป็นชาร์ตตรงนี้นะครับ หรืออจะแทรกโดยคลิกปุ่ม insert chart ตรงนี้ผ่าน placeholder ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคลิกก็จะขึ้นหน้าต่างในส่วนของ insert chart เข้ามา ก็เราสามารถจะกดเพื่อดูรูปแบบได้ เลือกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของอตัวชิ้นงานที่เราจะเอาไปนำเสนอนะครับ หลังจากที่เราได้รูปแบบที่เราต้องการแล้วก็ทำการคลิกเลือกจากนั้นกดโอเค เราก็จะได้ในส่วนของกราฟขึ้นมา แต่ในส่วนของกราฟเราก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความลงไปในใน dialog box ตรงนี้ได้นะครับ ก็ถ้าเกิดสมมุติใช้ข้อมูลตรงนี้ เสร็จแล้วเราก็ปิดไปได้ ในกรณีที่ต้องการปรับแต่งค่าของตัวกราฟนะครับ เราก็สามารถที่จะทำทำได้ โดยการคลิกเมาส์ปุ่มขวาจากนั้นเลือก edit data นะครับแล้วก็กด edit data อ่าก็จะขึ้นหน้าต่างให้เราทำการปรับแต่งข้อมูล สมมติเปลี่ยน ถ้าต้องการให้แสดงค่าขึ้นมาด้วยก็สามารถจะคลิกเมาส์ปุ่มขวาตรงนี้ได้นะครับ แล้วก็เลื่อนมาตรง add data label ตรงนี้นะครับ แล้วก็คลิกเลือกนะครับ data label อ่าก็จะแสดงรายละเอียดขึ้นมาให้เรา หรือถ้าต้องการที่จะปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลของตัวกราฟนะครับ ก็สามารถทำได้โดยคลิกที่เลือกที่ตัวกราฟ จากนั้นไปที่เมนูดีไซน์เช่นกันนะครับ แล้วก็ทำการเลือก หรือจะปรับเปลี่ยนสีกราฟ สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการแทรกชาร์ตหรือว่าแทรกแผนภูมิเข้ามาในงานนำเสนอของเรา